อ่าฮ่า Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์ สลอตนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้าทอาหรือปู่ย่าตายายวันนี้เฮียวินจะพาไปฟินกับเกมดาก้อนฮักนะครับ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 ไม่พูดช้าลีลาล่ำไรไปเลยสำหรับรายจ่ายเกมนี้นะคุณผู้ชมต้องอยู่ตัวติดกัน4ตัว เออนั่นแหละครับผมวายมาแล้วไงต่อนั่นแหละครับผมเก็บคอมโบแบบนี้นะคุณผู้ชม อ่า กระทอกไข่ลูกเขียวเรียบร้อยแล้วยังไงต่อ ฟีเจอร์ของแต่ละลูกไม่เหมือนกันนะกระทอกกระทอกเสร็จปุ๊บเออได้ขนาดนแหละก็ไม่มีอะไร เออมาปลุกมังกรตื่นสักทีวิจะเป็นยังไงว่า ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยคุณผู้ชม เล่นแบบร้อนๆเล่นแบบร้อนๆลนๆหัวร้อนหัวลนกันเข้าไป หมดเป็นหมด เลิกเป็นเลิกเน้นคอมโบต่อเนื่องนะ เกมนี้ เกมนี้จะปลุกมังกรตื่นได้หรือไม่นะ มีแค่ไหนก็แค่นั้นนะ คุณผู้ชม หมดเป็นหมดนะ เฮ้ย จะหมดจริง ๆ เหรอ เออ กระท้อไปก่อน ลูกแรกแตกเรียบร้อย อ่า ลูก 2 ได้ไหม เออ ไปต่อคอมโบต่อเนื่องก่อนคอมโบต่อเนื่องก่อนอย่าเพิ่งกระท้อนั่นแหละครับผม ต่อเนื่องไปก่อน ต่อเนื่องไปก่อน เออได้เขียว แล้วไงต่อโอเค ลูก 2 ลูก 2 แตกแล้ว ลูกที่3จะแตกไหมเออโอเคมีวายมาช่วยแล้ว ยังไงก็ได้อยู่ เออ ไปต่อไหม เออ ไปต่อไปต่อ ไกลแล้วไกลแล้วอีกห้าอัน อีกห้านโอเคเปลี่ยนเป็นวายสวยครับผมหุยมังกรจะตื่นไหมเจ็ดสิบอีกนิดเดียวเรียบร้อย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิ เรียบร้อยเออตื่นครับผมมังกรตื่นแล้ว เอาว่ะเอาว่ะมากันทุน 250 นะขูเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียคุณผู้ชม โอเคนะราชินีมังกรตื่นจะเปลี่ยนจากตัวธรรมดาเป็นตัวตัวมังกรนะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละครับผมสวยจัดไปพันหก ขอบคุณมาก ต่อมาเป็นตัวอะไรต่อ โอเค มังกรแดงห่มแจ๋วดิโอ้โหตาลูกตามังกรแดงรออยู่นะคุณผู้ชม เออ สวยนั่นแหละครับ ผมสวยเออแล้วก็ลายสวยๆไหมลายมาไหมโอเคได้อยู่ ยังยังไม่หมดยังไม่หมดดอกนี้จะแตกเท่าไหร่จะแตกเท่าไหร่เออได้มังกรเขียวอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดลายมา เปลี่ยนเป็นตาได้ไหมตามังกร เออตามังกร ปึ๊บแล้วไงต่อ มีตัวอะไรรออยู่อุ้ยมองไม่ทันมองไม่ทัน เรียบร้อยอุ้ยยังยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยเออมังกรเขียวรออยู่แล้ว ขอเป็นมังกรเขียว จะได้รัวๆได้หน่อยเดียวเองเย็ดเคตามังกรไปเป็นตามังกรมังกรฟ้าก็ได้เออมังกรฟ้าได้อยู่ แล้วก็ยังยังยังยังยังยังเออหือหมดจนได้โอ้โหดอกนี้แตกสุดๆคุณผู้ชม ออให้มันได้อย่างนี้ดิวะ โอเคนะมากันที่ทุน 250รอบนี้แตกไป 3,600 จัดไปเออโอเค ว้าว แล้วยังไงต่อทีเนี้ย เพิ่มไปเบ็ด80 ไปเอาให้มันเหลือยอดแบบทวนๆได้ไหมเป็นร้อยเป็นร้อยทีนึงเป็นร้อยทีนึงอะทีสุดท้ายทีสุดท้าย โอเค ล่ำลากันแค่นี้นะคุณผู้ชม กำไรก็ห้ายี่ห้าห้ายี่ห้าโอ้สิบสิบเท่าตัวขวานะ เออ ได้แล้วต้องเลิก เจอกันใหม่คลิปหน้า ยังไงช่วยรบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe กันด้วยอยากให้เฮียวีเล่นเกมอะไรเล่นสูตรหน่อยยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนคุณผู้ชมกุ๊ไน